หลังจากเราทำความรู้จักกับหลักการออกแบบห้องเรียนออนไลน์เบื้องต้นกันไปแล้ว ในหัวข้อนี้เราไปทำความรู้จักกับหลักการออกแบบเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อให้บทเรียนออนไลน์ของเรานั้น น่าสนใจและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดกันดีกว่าค่ะ หลักการออกแบบบทเรียน ออนไลน์นั้น ต้องมีการเริ่มต้นที่ดี โดยคำนึงถึงหลักการออกแบบเว็บไซต์ ดังนี้ค่ะ การวางแผนล่วงหน้า เพื่อเป็นขั้นตอนในการทำงาน และเป็นแนวทางให้สามารถดำเนินงานไปได้ด้วยความสะดวกรวดเร็ว สร้างเขาโครงรายวิชา รวบรวมเนื้อหาต่างๆ ให้เรียบร้อย เก็บแฟ้มต้นฉบับ แฟ้มข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวมไว้สำหรับการใช้งาน รวบรวมจัดระเบียบ สิ่งที่จำเป็นหลังจากวางแผน และเก็บรวบรวมวัสดุต่างๆ แล้ว สิ่งที่จำเป็นที่ต้องทำเพื่อความสะดวกในการทำงานเช่น รวบรวมแฟ้มเอกสาร แบบฝึกหัด แบบทดสอบ แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม ควรทำการจัดเก็บรวมกันไว้ในโฟลเดอร์ แต่ทั้งนี้ไม่ควรให้ผู้เรียนมีตัวเลือกมากเกินไปในแต่ละครั้ง เพื่อป้องกันความสับสน รวมถึงควรต้องจัดลำดับเนื้อหา กฎในเรื่องนี้คือ ผู้เรียนไม่ควรต้องคลิกผ่านเกินกว่า 5 หน้าจึงจะถึงเนื้อหาที่ต้องการ ทั้งนี้เพราะยิ่งต้องผ่านไปไกลมากเท่าใด ก็ยิ่งทำให้ผู้เรียนเกิดการหลงทางได้ การนำทาง การออกแบบเครื่องมือนำทาง เพื่อให้การเรียนเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว และไม่เกิดการหลงทาง นับว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพราะจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้โดยง่าย และเป็นสิ่งดึงดูดใจ เพื่อไม่ให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายจนคลิกผ่านไปค่ะ เกณฑ์มาตรฐาน การออกแบบที่ดีควรมีเกณฑ์มาตรฐานของสิ่งต่างๆ ที่อยู่ร่วมกันในโครงสร้างของบทเรียน ทั้งภาพ ตัวอักษร โทนสี เพื่อไม่สร้างความสับสนให้แก่ผู้สอนและผู้เรียน รวมไปถึงจะเป็นตัวชี้แนะ ที่มองเห็นได้อย่างสำคัญ ที่ทำให้ผู้เรียนทราบว่ากำลังอยู่ในเนื้อหาเรื่องใด หรือบทเรียนใดค่ะ ผู้เรียน เนื่องจากบทเรียนออนไลน์ เป็นสิ่งที่ทุกคนในส่วนต่างๆ ของโลกสามารถเข้าถึงได้อย่างไม่มีขีดจำกัด ดังนั้นผู้เรียนที่เข้ามาในเว็บไซต์ จึงมีความแตกต่างกันในทุก ๆ ด้าน จึงอาจจะเป็นความลำบากของผู้สอน ในการที่จะตอบสนองความต้องการของผู้เรียนที่แตกต่างกัน ดังนั้นหากผู้สอนสามารถระบุกลุ่มเป้าหมาย หรือผู้เรียนได้มากเท่าใด บทเรียนนั้นจะสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลตามที่ต้องการได้มากขึ้นค่ะ ข้อมูลป้อนกลับหรือการแสดงความคิดเห็น ลักษณะที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งของบทเรียนออนไลน์คือ ต้องทำให้ผู้เรียนสามารถส่งข้อมูลป้อนกลับ หรือแสดงความคิดเห็นได้ การออกแบบการแสดงผลห้องเรียนออนไลน์ นับเป็นส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่ง ที่ผู้สอนต้องคำนึงถึง เพราะหากมีการวางแผน หรือการเริ่มต้นที่ดีแล้ว ก็จะนำมาซึ่งการพัฒนาบทเรียน ได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ ในบทเรียนต่อไป เราไปดูตัวอย่างของห้องเรียนออนไลน์กันบ้างนะคะ